เอาล่ะ ผมตัดสินใจได้แล้ว อืมนี่ถือไว้ก่อน แต่นะต้นทุกอาชีพนะย่อมมีปัญหา เดี๋ยวเรามาดูปัญหาและการแก้ไขดีกว่า อ๋อครับ อืมเนี่ยมาเบิ้งกันเด้อ ปัญหาและวิธีการแก้ไข การเลี้ยงปลานิลในบ่อดินมักพบปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัจจุบันการเลี้ยงที่ ที่ชลบุรีเราก็เจอปัญหาเรื่องของสภาพแวดล้อม ที่มันค่อนข้างจะเปลี่ยนไปพอสมควร อากาศเริ่มร้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกครั้งที่อากาศร้อนสะสมขึ้นเนี่ยมากเนี่ยก็เจอปัญหาการตายนะครับมากพอสมควร ทุกครั้งที่เจอวิกฤตอย่างเช่นร้อนหลาย ๆวัน สิ่งที่ทำได้คือควรงดอาการให้อาหารเลย จะดีกว่ายิ่งให้นะครับ แล้วก็สิ่งที่ตามมาคือจะต้องมีการตีน้ำนะครับมีการปรับ อุณหภูมิน้ำให้ให้เป็นเนื้อเดียว ปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง แก้ปัญหาได้โดยการทำบ่อพักน้ำใช้หมุนเวียนภายในฟาร์ม ไม่ปล่อยทิ้งออกภายนอก ปัญหาการระบาดของเชื้อแบคทีเรียทำให้ปลาตายในช่วงฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน แก้ปัญหาได้โดยการใส่จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยง 7-10 วันต่อครั้ง และติดเครื่องตีน้ำให้อากาศทุกเช้าและกลางวัน พื่อเพิ่มออกซิเจนและทำให้อุณหภูมิน้ำไม่แบ่งชั้น ปัญหาการใช้ยาในการเกษตรของพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งน้ำแก้ปัญหาได้โดยการรอประมาณ 2 อาทิตย์แล้วจึงค่อยสูบน้ำเข้าฝารมการเลี้ยงปลานิลในกระชังมักพบปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เราเจอนะครับ ก็มีหนึ่งเกิดจากธรรมชาติเองนะครับ แล้วก็สอง เกิดจากเชื้อโรคที่อยู่ที่อยู่ในน้ำอยู่แล้วครับ แล้วก็ 3 นี่คือปัญหาที่เกิดจากภาวะการล้นตลาดของผลผลิตครับ ช่วงน้ำหลากเศษไม้และขยะต่างๆ สร้างความเสียหายให้กับกระชัง แก้ปัญหาได้โดย การใช้ไม้ไผ่ยาว 1-2 ท่อนวางขวางกั้นเหนือกระชัง เพื่อป้องกันเศษไม้และถุงขยะ ปลาตายในช่วงเปลี่ยนฤดูกาลแก้ปัญหาได้โดย การทำความสะอาดกระชัง จัดวางกระชังให้น้ำถ่ายเทได้สะดวก ช่วยลดการสะสมของเสียบริเวณกระชังเลี้ยงปลา ปลาแตกไซสแก้ปัญหาได้โดย การซื้อปลาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มาอนุบาลเอง และหมั่นให้อาหารอย่างทั่วถึงนกและปลาเข้ามากินปลาเน็นแก้ปัญหาได้โดยคลุมกระชังด้วยตะข่ายเพื่อป้องกันนกเข้ามากินปลาเน็น อ๋อ อย่างนี้นี่เอง น่าสนใจนะพี่นวลขอผมดูได้ไหม ได้สิ ได้สิ มีอีกหลายคลิปเลย เดี๋ยวเราพาไปดูกันแล้วกัน ไปเลย